พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนถุงพลาสติกย่อยสลายได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับวันขยะพลาสติกจะเป็นปัญหาที่รุนแรง และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะยังมีขยะพลาสติกอีกถึงร้อยละ 88 ที่ไม่ได้รับการรีไซเคิลเพื่อนนำกลับมาใช้ใหม่ครับ ทางเลือกหนึ่งที่เราจะช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้ ก็คือการใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ครับ สวทชร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาถุงพลาสติกย่อยสลายได้ โดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบหลักสามารถย่อยสลายได้ใน 4 เดือน และมีต้นทุนในการผลิตต่ำถุงพลาสติกชนิดนี้นอกจากมีความเหนียว ยืดหยุ่นสูงฉีกขาดยากแล้ว ยังเหมาะสำหรับใช้รองรับขยะอินทรีย์ เพราะกำจัดพร้อมกันได้ด้วยวิธีการฝังดิน ให้จุลินทรีย์ทำการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย มีการนำถุงพลาสติกสลายตัวได้ ไปใช้สำหรับแยกขยะอินทรีย์ ในงาน านกาชาติ 2562 แล้ว โดยมีอาสาสมัครให้ข้อมูล และแนะนำวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการขยะ และให้เกิดการหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ใดมากที่สุด ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน วิจัยและพัฒนา โดย MTech สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000